ล่าสุด 3 พฤษภาคม 64 ฟังด่วนประกาศแล้ว งดแจก 5,000 บาท รอหารือเลื่อนไม่มีกำหนด วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องนะคะมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารนะคะสำหรับข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็ตามที่พานหัวข่าวเลยนะคะ ประกาศแล้วนะคะ งดแจก 5,000 บาทนะคะ รอการหาหรืออีกครั้งไม่เกินวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคมนี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆนะคะได้รับฟังข่าวสารการเยียวยาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะด่วนเลื่อนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโควิด ิด -19 จากกรณีที่มีการเปิดโครงการในเร็วๆนี้นะคะสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และทัวร์เที่ยวไทย ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตามมติคอรมอเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่งมีความขัดแย้งกับการประกาศของสอบค ที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด วิด -19 นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท ซึ่งก็ได้เปิดเผยว่า เมื่อสอบอคนะคะมีคำสั่งล่าสุดขอให้ประชาชนงดการเดินทางเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท จึงอาจจะชะลอโครงการออกไปก่อน โดยในสัปดาห์หน้าคาดว่าไม่เกินวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคมนี้ ผู้ว่าการทททจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกีฬาเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนว่า จะเลื่อนโครงการนี้ออกไปวันที่เท่าไรหรือควรมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะจะต้องแจ้งให้สภาพัฒน์ทราบด้วย เนื่องจากโครงการมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับโครงการนะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และทัวร์เที่ยวไทยนะคะ ซึ่งก็มีโครงการว่าจะแจกรายละ 5,000 บาทเพื่อไปเที่ยวนะคะ ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะ ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมนะคะ ทางช่องจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ